Thank you. แบบนั้นก็ สิบสิบห้าสิบหกขาหลังดสิบขาทสิบเก้ายี่สิบอ่ะสองข้างขึ้นมาหนึ่สองมันตึ้ง 欢迎拍摄，今年比较好。

งกินน้ำนกยุงกินน้ำแล้วกินกว้างอ่านกยุงอิ่มอีบหงายจีบหงายข้อมือัดข้อมืออ่ะอ่จีบตรงานนกยุงบินแล้วนกยุงบิน ใครเป็นเป็ด เป็นเป็ด เอาต้นหอมเป็นเป็ดทำไงดีตีเป็ดแล้วนะ เออนกยุงกินหน่อยน้องฟ้าบินมาอีกนิดนึง อ่าไปลุงสองตัวเจอกัน อีกหกครั้งอ่ลุงมารักกันแล้วไปหน้าเก่งมากวงบนคิวตัเองอ่าแล้วตั้งวง ครับึงสองสามขอบคุณค่ะคุณค่ะพรุ่งนี้เจอกันนะคะเดอกันดี